ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ในโครงงานนี้มีการนำทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N5551 ชนิด NPN มาประกอบโครงงานโดยการใช้เป็นสวิตช์เปิดปิดปั๊มน้ำหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์มีดังนี้ ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่สามารถควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนได้ ใช้ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้า เปิดปิดสัญญาณไฟฟ้า ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ หรือกล้ำสัญญาณไฟฟ้าโมดูลเลตการทำงานของทรานซิสเตอร์เปรียบได้กับวาล์วควบคุมที่ทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่ตอนเข้าเพื่อปรับขนาดกระแสไฟฟ้าตอนออกที่จ่ายมาจากแหล่งจ่ายไฟ ทรานซิสเตอร์ประกอบด้วยวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีอย่างน้อย3ขั้วไฟฟ้า เพื่อเชื่อมต่อกับวงจรภายนอก แรงดัน หรือกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับขั้วทรานซิสเตอร์ 1 คู่ จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในกระแสที่ไหลผ่านในขั้วทรานซิสเตอร์อีกคู่หนึ่ง เนื่องจากพลังงานที่ถูกควบคุมเอาต์พุตจะสูงกว่าพลังงานที่ใช้ในการควบคุมอินพุตทรานซิสเตอร์จึงสามารถขยายสัญญาณได้ ปัจจุบัน บางทรานซิสเตอร์ถูกประกอบขึ้นมาต่างหาก แต่ยังมีอีกมากที่พบว่าฝังอยู่ในแผงวงจรรวมทรานซิสเตอร์มี 3 ขาคือขาเบสขาคอลเลกเตอร์ขาอิมิเตอร์และแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ NPN และ PNP แบบ NPN สังเกตที่หัวลูกศรมีทิศจาก C ไป E นั่นคือในสภาวะทำงานปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลาจาก C ไป E หรือ E เป็นกราวนั่นเอง แบบ PNP หัวลูกศรมีทิศทางจาก E ไป C นั่นคือ ในสภาวะทำงานปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลาจาก E ไป C หรือ C เป็นกราวนั่นเอง ทรานซิสเตอร์คืออุปกรณ์ที่สามารถช่วยขยายกระแสไฟฟ้าในวงจรได้ โดยใช้หลักการ นำกระแสน้อยๆ มาควบคุมกระแสมากๆ แต่การขยายกระแสนี้ไม่ได้หมายถึงตัวทรานซิสเตอร์จะขยายกระแส หรือแรงดันจากแหล่งจ่าย แต่จะต้องมีแหล่งจ่ายภายนอกอีกแหล่งด้วยตามหลักการทำงานจึงนิยมนำทรานซิสเตอร์มาใช้ในหลาย ๆ วงจรที่แหล่งจ่ายไม่สามารถจ่ายกระแสหรือแรงดันได้มากพอ จากตัวอย่างเป็นตัวอย่างการใช้งานของ NPN transistor มีการแยกแหล่งจ่ายออกเป็น 2 แหล่งคือ VCC และ VB และนอกจากนี้ยังมีการแบ่งวงจรออกเป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนของ Input สีฟ้าฟ้าและส่วนของ Output สีชมพู ส่วน Input คือส่วนที่ใช้ในการ Control ซึ่งเป็นหน้าที่ของขา B เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะใช้ VB เป็นแหล่งจ่ายให้กับขา B ส่วน RB คือตัวต้านทานของขา B มีหน้าที่จำกัดไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขา B มากเกินไป ส่วน Output คือส่วนที่เราจะนำเอาโหลด หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น หลอด LED มอเตอร์ มาต่อพ่วงเข้าไป ดังนั้นในส่วนนี้จะใช้แรงจ่าย VCC ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟที่แยกต่างหากและมักจะมีค่าความต่างศักย์สูงกว่าแหล่งจ่าย VB แต่ทั้งนี้กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขา C E ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกระแสไฟฟ้าที่ขา B หรือไม่ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าที่ขา B ก็จะมีกระแสไฟฟ้าจาก VCC ไหลผ่านขา CE และโหลดด้วย ส่วน RC มีไว้จำกัดกระแสที่จะไหลผ่านโหลดไม่ให้มีมากเกินไป ทั้งส่วน Input และ Output จะใช้กราวร่วมกันที่ขา E สำหรับแบบ NPN